่ะตอนนี้เราก็จะเป็นลักษณะของการนวดที่เป็นการประยุกต์ผสมผสานเนาะระหว่างนวดราชสำนัก แล้วก็นวดเฉลยศัก์นะคะแล้วก็ไม่ลืมที่จะผสมผสานกับตะวันตก เนื่องจากเวลานวดที่มีการใช้น้ำมัน ตอนนี้พูดถึงคำว่าน้ำมันเนาะตะวันตกเนี่ยจะมีชื่อเสียงแล้วก็โด่งดังมากเช่นกลุ่มของโอโรมาสวีดิกนะคะแล้วก็มากขึ้นถ้ามีความต้องการที่จะนวดแบบ ลงน้ำหนักก็คือเป็นสปอร์ตมัสซานะคะเราก็จะยึดหลักผสมผสานกับการนวดของตะวันตก ถ้าพูดถึงคำว่าสปอร์ตมัสซาเราก็จะต้องหาน้ำมัน เวลานวดน้ำมันนะคะโดยปกติแล้วก็จะต้องเริ่มต้นด้วยท่าของเอฟฟลาดนะคะอันนี้จะเป็นท่าเอฟฟลาดคือการลูบน้ำมันลงให้ทั่วขานะคะอยู่ในช่วงลักษณะการนวดแบบนี้เป็นลักษณะของผ่อนคลายกล้ามเนื้อก่อนก่อนที่เรา เพื่อให้กล้ามเนื้อที่ถูกสัมผัสเนี่ยมีการคลายกล้ามเนื้อก่อนที่เราจะลงทำการรักษาในแต่ละจุดนะคะอ่ะต่อไปนี้ก็จะเป็นลักษณะการนวดขาด้านในโดยการใช้ศอกขาด้านในเนี่ยจะเป็นเส้นที่เราเส้นเอ็นที่เราจะถ้านวดด้วยแขนเขาจะรู้สึกปวดมาก เราก็เลยเปลี่ยนมาใช้ท้องแขนหรือศอกในการนวดนะคะอันนี้ก็จะเป็นการผสมผสานประยุกต์ระหว่างนวดเฉลยศักดิ์ ได้นะคะก็จะมี3เส้นนะคะเส้นในเส้นนอกและก็เส้นกลาง ต่อไปนะคะ เมื่อเรารีแลกด้วยการใช้สอกคลายแล้วนะคะ ต่อไปเราก็จะเป็นการนวดเส้น โดยการจับเส้นให้เจอหลังจากนั้นเป็นการเขย่าค่ะ ตัวเขย่าตรงนี้นะคะ จะทำให้เส้นเนี่ยอ่อนตัวลงกล้ามเนื้อก็จะตื่นตัวนะคะ ถ้าเป็นสปอร์ตมัสซาเราจะเน้นความตื่นตัวนะคะ ก็จะเป็นเส้นกลางนะคะ กล้ามเนื้อเป็นเส้นที่เวลาเรายืนนานๆ เส้นนี้ก็จะมีอาการตึงนะคะหรือขับรถก็จะมีการใช้กล้ามเนื้อบริเวณนี้นี่ก็เป็นเส้นนอกนะคะ ต่อไปก็เมื่อนวดเสร็จแล้วก็จะมีการยืดเยียดโอเคอันนี้ก็จะเป็นการยืดเยียดตรงนี้ก็จะได้คลายกล้ามเนื้อสะโพกเส้นเอ็นที่อยู่บริเวณสะโพกนะคะก็ได้ ปอร์ตมัสซาดเราจะมีทั้งหมด 3สเต็ปของการนวดนะคะก่อนการเล่นกีฬา ระหว่างการเล่นกีฬาและหลังการเล่นกีฬาค่ะ ก่อนการเล่นกีฬาของเราเราจะต้องนวดเพื่อกระตุ้นกล้ามเนื้อนะคะ ระหว่างการเล่นกีฬาเราต้องนวดเพื่อให้ความต่อเนื่องของกล้ามเนื้อให้อยู่ในลักษณะของการเตรียมความพร้อมเสมอ หลังการเล่นกีฬาเราจะต้องมีการนวดเพื่อผ่อนคลายกล้ามเนื้อนะคะก่อนที่นักกีฬาจะกลับบ้านไป วันนี้เราก็จะมาสาธิตการนวดสปอตมระสาดนะคะ เป็นการนวดที่ใช้น้ำมันแล้วนวดถึงเส้นนะคะ เริ่มต้นของการนวดสปอตมระสาบเราก็จะใช้การผสมสารของการนวดสวีดิชนะคะ5ท่านะคะ เริ่มจากการลงน้ำมันนะคะ ท่านี้เราก็จะเรียกว่าท่าของเอฟเฟลาดนะคะ เอฟเฟลาดเป็นการลูบน้ำมันให้ทั่ว การนวดโดยใช้น้ำมันของสปอร์ตมาสาดก็คือการนวดนักกีฬานี้ เราจะต้องนวดถึงกล้ามเนื้อชั้นลึกนะคะ พอเรานวดกล้ามเนื้อชั้นลึก เราจะเป็นจะต้องใช้น้ำมันในการลูบ แล้วก็การจับมัดกล้ามเนื้อชั้นลึกนะคะ ท่าที่ท่าแรกเนี่ย เป็นการลงน้ำมันคลายกล้ามเนื้อก่อนนะคะ ท่าที่2เราจะเรียกว่าท่าเพทิศาสตร์หรือภาษาไทยเราจะเรียกว่าท่ารถไฟ ถ้ามันเป็นของสปอร์ตมัสซาดนะคะ เราจะใช้หัวแม่โป้งแล้วก็นิ้วทั้ง4เนี่ยบีบกล้ามเนื้อเข้าหากันและนวดขึ้นลงแบบนี้นะคะ เพื่อให้ได้กล้ามเนื้อชั้นลึกสุดค่ะแบบนี้นะคะท่าต่อไปของเรานะคะเขาจะเรียกว่าท่าของเทปเมนต์นะคะเป็นการทุบกล้ามเนื้อแบบนี้นะคะ บริเวณกล้ามเนื้อที่มีกล้ามเนื้อหนาเราก็จะทุบหนักหน่อย บริเวณกล้ามเนื้อที่เป็นกล้ามเนื้อบางๆอย่างเช่นข้างๆกับกระดูกซี่โครงเราก็ยุบเบาๆนะคะอันนี้เป็นการกระตุ้น refresh กระตุ้นแล้วก็ refresh กล้ามเนื้อนะคะ ให้กล้ามเนื้อเนี่ยตื่นตัว เป็นการนวดนวดพวกนี้จะเป็นการนวดสปอร์ตมาสาเป็นการนวดหลังเวลาเราเล่นกีฬาอะมาต่อเนื่องกับท่าที่3ของเราสักครู่นะคะต่อที่ท่าเทปเมนต์ก่อนนะคะ เป็นการทุบมัดกล้ามเนื้อ อันนี้จะเป็นการกระตุ้นกล้ามเนื้อค่ะ เราจะต้องนวดให้ทั่วแผ่นหลังนะคะนี่นะคะ ด้านข้างก็เช่นเดียวกันกล้ามเนื้อด้านข้างเนี่ยนะคะ เราจะเจอในนักกีฬาที่เป็นนักกีฬากอล์ฟนะคะโอเคอันนี้ก็จะเป็นศาสตร์หนึ่งของการนวดของสวีดิชเป็นการนวดแบบตะวันตกนะคะท่าต่อไปจะเป็นท่าของฟิกชันนะคะ การใช้โป้งที่เราจริงๆเป็นการนวดของสวีดิช คือตะวันตกแต่เรามีการผสมผสานของการนวดไทยเรา ก็คือมีการหน่วงเน้นนิ่งแล้วก็ใช้จังหวะในการนวดที่ช้าลงหน่อย เพื่อที่ให้นิ้วโป้งเราเนี่ยไปสัมผัสกับเส้นเอ็นกล้ามเนื้อที่ไม่มีการผดเกรงให้มีการคลายตัวมากยิ่งขึ้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นท่าของฟิชชั่นคือการใช้โป้งวนอย่างถี่นะคะก็คือเราจะไม่ได้วนไปกว้างๆแต่เราวนแบบ ีทีละเอียดละเอียดเพื่อที่จะเช็คเส้นเอ็นกล้ามเนื้อนะคะท่า ต่อไปของเราก็จะเป็นท่าของ skin rolling นะคะนี่ก็จะเป็นศาสตร์ของสวีเดนเช่นเดียวกัน skin rolling เป็นการใช้มือ นิ้วทั้ง 4 รวมกับ หัว แม่โป้งนะคะ จับ มัดกล้ามเนื้อขึ้นมานะคะ เพื่อให้เรากดได้ถึงมัดกล้ามเนื้อชั้นลึกนะคะตามแนวขวางลำตัวแบบนี้นะคะ เราจะกดตั้งแต่สะโพกไปจนถึงบริเวณกล้ามเนื้อบ่านะคะ เพื่อให้มีการไหลเวียนเลือดได้สูงได้ถึงมัดกล้ามเนื้อชั้นลึกได้นะคะพอท่านี้เสร็จแล้วเราก็จะไปท่าที่เป็นท่าเป็นการสั่นมัดกล้ามเนื้อนะคะ เราใช้มือนิ้วทั้งสี่เนี่ยจับลงไปที่ถึงกับเส้นเอ็นที่มีการเกรง กล้ามเนื้อที่มีการเกรง พอเราได้ช่วงจังหวะแล้วหรือสัมผัสแล้วว่าเราเจอเส้นเอ็นที่เกรงกล้ามเนื้อที่เกรงเราก็จะทำให้มีการสั่นของกล้ามเนื้อเพื่อส่งเลือดไปเลี้ยงบริเวณที่มีปัญหานั้นๆนะคะอันนี้จะนวดหนักเบาก็ขึ้นอยู่กับกล้ามเนื้อของลูกค้านะคะ ถ้ากล้ามเนื้อของลูกค้าหรือผู้มารับบริการของเราเนี่ยมีภาวะเกรงเราจะต้องค่อยๆ ลงนะคะถ้าเกิดว่าลูกค้าเกรงแล้วเราไปกดหนัก จะทำให้กล้ามเนื้อลูกค้าเนี่ยเกรงต้านแรงมือเรา แทนที่จะเป็นลักษณะของการคลายก็ไม่คลายละก็จะเป็นการเกรงต้านก็จะจะทำให้ลูกค้าเนี่ยหรือผู้มารับบริการเนี่ยอักเสบเพิ่มขึ้นท่าต่อไปนะคะ เนื่องจาก สมมุติว่านักกีฬาคนนี้เป็นนักกีฬากอล์ฟก็ได้นะคะนักกีฬากอล์ฟเนี่ยต้องตีวงสวิงต้องก้มตัวลงไป โค้งตัวนะคะ เราก็จะมีการจัด สรีระของ ลูกค้านิดนึงอย่างท่านี้เป็นการพับแขนปีกไก่เวลาเรากดลงไปแล้วพับเป็นลักษณะพับแขนนะคะ กระดูกสะบักของลูกค้าเนี่ยจะโผล่ให้เราเห็นเราก็จะเห็นแล้วว่า ร่องของกระดูกสะบักเนี่ยมันก็จะมี เส้นเอ็นมีกล้ามเนื้อเราก็สามารถจับได้ว่ามีเอ็นตรงไหน มีกล้ามเนื้อตรงไหนที่แข็งเกร็งบ้างนะคะอันนี้เราก็จะมีการจัดท่าตามสรีระของกีฬานั้นๆนะคะแล้วก็มีการประยุกต์กับการกดจุดราชสำนักนะคะ เป็นการศาสตร์การนวดราชสำนักตัวหนึ่งก็จะมีการกดจุดแบบนี้นะคะ หรือไม่ของเฉลยศักก็เช่นเดียวกัน ก็จะมีท่านวดเป็นพับตีดไก่ของ แขนแบบนี้เช่นเดียวกันเพื่ออะไร เพื่อให้เส้นและกล้ามเนื้อเนี่ยเรามันจะเห็นได้ชัดขึ้น เราไม่ต้องใช้โป้งเพื่อที่จะไปหากล้ามเนื้อที่มีปัญหานั้นๆ แต่เราสามารถพับจริระหรือดัดจริระให้เส้นและกล้ามเนื้อนั้นโผล่อันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งของการนวดสปอตมาสาดที่มีผสมผสานระหว่าง การนวดสายราชสามนัก และก็การนวดเฉลยศักดิ์นะคะ เป็นตัวอย่างหนึ่งที่ใช้สำหรับใช้ในการดูแลสุขภาพ นอกเหนือจากการเป็นปัญหาสุขภาพจากพฤติกรรมแล้วก็มีปัญหาสุขภาพที่มาจากการเล่นกีฬานะคะก็สามารถใช้แก้โดยการประยุกต์ผสมผสานจากทะเลสาบราชสำนัก แล้วก็นวดตะวันตกนะคะค่ะ วันนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะคะ อันนี้เป็นหนึ่งตัวอย่างที่เราโชว์นวัตกรรม จากการประยุกต์ผสมผสานของการนวดไทยนวดราชสำนัก แล้วก็นวดตะวันตกนะะวันนี้ก็ขอขอบคุณค่ะ